ไม่ใช่เพียงแค่ iPhone 9 นะครับ iPhone 9 Plus ก็มา มาติดตามรายละเอียดกันเลยนะครับ จากคลิปก่อนๆหน้าที่ผมได้รายงานไปว่า มีการแกะโค้ดใน iOS 14 ออกมา แล้วก็มีการยืนยันอย่างหนึ่งว่าพบรหัสของ iPhone 9 ในนั้นด้วย ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันแน่นอนว่า iPhone 9 จะมาแน่ๆนะครับวันนี้ครับรายงานล่าสุดครับจากทางฝั่ง9 to 5 Mac นะครับพบข้อมูลชุดคำสั่งใน iOS 14 อีกแล้วนะครับซึ่งข้อมูลที่พบไม่ใช่พบแค่ iPhone 9 เท่านั้น แต่ยังพบของ iPhone 9 Plus ด้วยนะครับโดยทั้งคู่จะใช้ชิป A13 ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับ iPhone 11 11 Pro แล้วก็ iPhone 11 Pro Max นะครับโดยคาดว่าทั้ง iPhone iPhone 9และ iPhone 9 Plus ตัวนี้จะมาแทนที่ iPhone 8 และ iPhone 8 Plus ถ้าข่าวนี้เป็นจริงนะครับ เราจะได้เห็น iPhone 9 ด้วยกันทั้งหมด 2 รุ่น ซึ่งมี 2 ขนาดก็คือ ขนาด 4.7 นิ้ว แล้วก็ขนาด 5.5 นิ้ว นะครับ สรุปนะตอนนี้สิ่งที่เราทราบก็คือ มาแน่นอน 2 รุ่นสำหรับ iPhone 9 นะครับหน้าจอเล็ก 4.7 นิ้ว แล้วก็หน้าจอใหญ่ 5.5 นิ้ว ในเรื่องของสเปคที่เราทราบกันนะครับในส่วนของ CPU จะใช้ A13 ซึ่งเป็นตัวเดียวกับที่ใช้อยู่บน iPhone 11 Series ถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับ iPhone 8 นะครับ iPhone 8 แล้วก็ iPhone 8 Plus นั้น CPU จะใช้ A11 ทำให้ชิปของ iPhone 9 นั้นมีความใหม่กว่า iPhone 8 ค่อนข้างมากนะครับว่าด้วยเรื่องของ RAM iPhone 8จะมาพร้อมแรม2 g b ส่วน iPhone 9 ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าจะใช้แรมเท่าไหร่ ผมว่าอย่างมากสุดไม่น่าจะเกิน 3 แล้วก็น้อยสุดก็น่าจะไม่ต่ำกว่า 2 นะครับสำหรับข้อมูลเรื่องกล้องนะครับ ถ้าสมมติเรายึดจาก iPhone 8 แล้วก็ iPhone 8 plus iPhone 8 นั้นจะมาพร้อมกับกล้องหลัง 1 ตัว ส่วน iPhone 8 plus จะมาพร้อมกับกล้องหลัง 2 ตัว กล้องหลังที่เพิ่มเข้ามานั้นก็คือเป็นเลนเทเลโฟโต้นะครับที่สามารถถ่ายแบบ 2x แล้วก็ทำให้เราสามารถถ่ายรูปที่เป็นพอร์เทนโหมดได้นะครับถ้าเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับคิดว่า iPhone 9 plus ก็น่าจะมาพร้อมกับกล้องหลัง 2 ตัวนะครับส่วนกล้องหน้านั้นก็ยังใช้เป็น FaceTime HD อยู่นะครับความละเอียดน่าจะประมาณสัก 7 ล้าน กล้องหลังน่าจะอยู่ราวๆสักประมาณ 12 ล้านนะครับว่าในเรื่องของราคามีหลายที่บอกว่าอ่ะราคาเปิดตัวประมาณสัก399ดอลลาร์ใช่ไหมครับถ้าตีเป็นเงินไทยถ้าคำนวณตามตัวเลขจริงมันก็จะอยู่ประมาณ 1 2 0 0 0 3แต่เอาจริงถ้าสมมุติว่าเราเทียบกับสมัย iPhone SE SE ก็ได้ครับราคาไล่เรียกันประมาณนั้นครับแต่ว่าที่ไทยนั้นเปิดตัวมาก็ราวๆสักประมาณ 1 5 0 0 0 0 6นะครับดังนั้นถ้าเป็น iPhone 9 ผมคิดว่าการเปิดตัวนั้น ราคาจะอยู่ราวๆเดียวกัน ซึ่งอยู่ราวๆประมาณ 1 6นหกสำหรับ iPhone 9 แล้วก็สำหรับ iPhone 9 Plus นั้น ผมคิดว่าน่าจะอยู่ราวๆสักประมาณ 1 8ื่นหรือประมาณติดประมาณสัก 1 9ื่นเลยก็ได้นะครับประมาณนี้ณปัจจุบันนะครับราคาของ iPhone 8นะครับจะเริ่มต้นที่ 15,900 บาท แล้วก็ iPhone 8 Plus นั้นจะอยู่ที่ 19,900 บาท ผมคิดง่ายๆเลยครับ iPhone 9 จะมาแท แทนที่ตรงจุดนี้สำหรับ iPhone 9นะครับรุ่นเริ่มต้นจะอยู่ที่ 15,900 บาทเช่นกัน ส่วน iPhone 9 plus นั้นจะมาแทนที่ iPhone 8 plus ราคาก็จะอยู่ที่ 19,900 บาทนะครับ iPhone 8 จะลดราคาลงเท่าไหร่ ก็ลบลงไปอีกเลยครับประมาณสัก 3,000 ก็ได้ iPhone 9 มา iPhone 8 จะถูกตัดออกจาก Apple Store จะถูกตัดออกจากหน้าร้าน Apple Store แน่นอน แล้วก็จะคงเหลือขายไว้ที่ตัวแทนจำหน่ายนะครับทั้งทางฝั่ง Studio 7 To Move Edge ประมาณนั้น ราคาก็จะลดลงไปนะครับอย่างต่ำๆก็ประมาณสัก 3,000 บาทนะครับถึง4,000 1,000บาทราวๆนี้ ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของฝั่งนั้นด้วย มันจะถูกลงอีกอย่างแน่นอน ผมบอกเลยว่าถ้าใครจะซื้อ iPhone 7 iPhone 8 ช่วงนี้แนะนำแล้วครับว่ารอรอดีกว่า เพราะว่าอีกไม่นานครับ iPhone 9 จะมาแน่นอน แล้วก็ทั้ง 2 รุ่นนี้ก็จะลดลง เราจะสามารถซื้อ iPhone รุ่นนั้น ได้ในราคาที่ต่ำลง ก็เหมาะสำหรับใครที่มีงบประมาณในการซื้อ iPhone ที่จำกัดก็รอดูรุ่นนี้ก่อนก็ได้นะครับ นอกจากนี้ครับ iPhone 9 จะมาพร้อมปุ่ม Home เหมือนเดิมนะครับ มีปุ่ม Touch ID รองรับการใช้งาน Apple Play แล้วก็มีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Express Transit ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่สามารถใช้ iPhone แท็บกับเครื่องอ่านบัตรที่เป็น NFC สำหรับการเข้าออกในช่องการเดินทางได้นะครับคล้ายๆ กับพวกตั๋วรถไฟ BTS MRT อะไรประมาณนี้ครับในต่างประเทศก็จะมีการใช้งานในลักษณะนี้อยู่ ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลสรุปว่า iPhone 9 กับ iPhone 9 Plus นั้นจะใช้ชื่อเป็นทางการว่าอะไรสำหรับการเปิดตัวนะครับอาจจะเป็นช่วงเดือนมีนาคมก็คือปลายเดือนนี้ หรืออาจจะเป็นกลางปีนี้ก็ได้นะครับซึ่งคาดว่าหลังจากนี้ก็จะมีข่าวมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีความคืบหน้าอื่นๆ เพิ่มเติม ทีมงานไอมดจะเกาะติดแล้วก็รายงานให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องนะครับ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ที่คลิปของเราแล้วก็กด subscribe ที่ช่อง i m o d Official ของพวกเราด้วยนะครับ มาติดตามกันครับเดี๋ยวมีอัปเดตให้ทราบกันอย่างต่อเนื่อง ผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ Let's go